last bit that I do hmm. is uh, I have a whisk. That's the whisk. Okay. Now I'll take out the garlic. Now the last thing you do is add the butter. แล้วส่วนผสมสุดท้ายก็คือตัวของเนยค่ะ Why do we need to put the butter in h e Butter thickens the sauce. Uh, o w the very important is when you add the butter, you need to make sure that you um, you you don't burn, you don't let it cook anymore. So you keep you don't you don't put it on very high heat. Uh, you bring the heat down a bit. เราใส่ลงไปเพื่อ เป็นเรื่องความเข้มข้นของซอสนะคะ แต่หลังจากใส่เนยไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องเบาไฟลงเล็กน้อย เพื่อไม่ให้ซอสไหม้นะคะ and now we have your sauce o that is your perfect sauce ค่ะ แล้วตัวซอสพริกไทยดำของเราก็เสร็จลงเรียบร้อยแล้วค่ะลองชิมดูค่ะอร่อยคำเดียวค่ะอร่อย That's it. And now your salt is perfect. นตอนที่ทานคู่กับเนื้อนะ And then what you can do, you can serve that on the side, or you can serve that. เราเชฟก็ราดซอสลงไปบนเนื้อนะคะ steak steak with what steak with pepper sauce ค่ะแล้วนี่ก็คือสเต็ก with pepper sauce หรือว่าตัวสเต็กกับซอสพริกไทยดำนะคะค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้สอนวิธีการทำสเต็กแฟมเป้เรียบร้อยแล้วนะคะในตอนต่อไปเราจะลงลึกถึงการสอนระดับของความสุขค่ะเชฟคอนราจะมาสอนเราว่าระดับความสุขของเนื้อเนี่ยมีระดับไหนบ้างและเรามีวิธียังไงในการที่จะเช็คเนื้อของความสุขระดับต่างๆ ติดตามชมได้ในตอนต่อไปเลยนะคะ สวัสดีค่ะ